เฮ้ยยังไงยังไงมาไหมมาไหมมาแล้วฮะท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะเออมันมาแล้วนะฮะอย่ามาที่ลาเมืองในวนเอากระนั้นหนึ่งเองเอาเงินเอาเเอาเเอาเเอาไปไม่เอา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 เม้นมาให้มาหาผมนะฮะว่าอยากให้เล่นเกมนี้แล้วก็ขอทุนมาให้2บาทนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นี้ให้เพื่อนๆ ดูกันนะฮะท่านผู้ชมนะโอเค เดี๋ยวจะเป็นไง เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะผมขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่ 1 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปที่ 10หมนก่อนเลยโอเคเปิดเทอร์โบไปเลยครับท่านผู้ชม อ่า มาถึงก็มานะฮะเป็นเลิกเลิกยามงามดีนะฮะท่านผู้ชมล้างหน้าล้างตากันไปก่อนนะ ไปครับเกมนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะฮะท่านผู้ชมนะ เป็นการไหลอย่างเดียว ไปครับ ไปก่อนนะเบ็ดหนึ่งบาท ขอขอขอไปที่เบ็ดหนึ่งบาทก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะเออไปครับ เอช็อตนี้ยังมาต่อนะครับคูณสองเข้าไปแล้วแล้วยังมีต่อนะ คูณห้าไปอีก ต่อเนื่องนะครับคูณเจ็ดยี่สิบสองบาทแล้วยังมีวายลงมาเชื่อมคูณเก้าไปได้มาอีกสี่บาท แล้วยังไงช็อตนี้สแกตเตอร์ลงมา เพิ่มอีกไหมคูณสิบเอ็ดเข้าไปได้อีกหกบาทแล้วมาอีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งไหมแต่ยังได้ลุ้นนะคูณสิบสามบาทเข้าไปแล้วนะช็อตนี้ มาไหม มาไหม มาไหมครับ ยังมีให้ลุ้นอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ มาไหมครับโอ้โหมามาหลอกผมนะฮะมาครับแต่มาหลอกเงินรางวัลช็อตนี้หกสิบสามบาทนะฮะท่านผู้ชมเออมันมาแล้วว่ะ มันเริ่มมาแล้ว เอ้ามีให้ลุ้นอีกแล้วนะฮะเอ้าเรียบร้อยดีครับอย่างนี้หมุนฟรีองหมุนนะฮะท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะ ไปครับเริ่มกันไปเลย เดี๋ยวไปดูฟีเจอร์หน่อย มันเป็นไงนะเกมนี้ ยังไง โอ้โหอย่าว่าอย่างนี้สิเฮ้ยอย่าว่าสิคูณแปดเข้าไป โอเค คูณแปดอีกแล้ว คูณ12ช็อตนี้ 14 บาทนะฮะผู้ชมแล้วยังมีต่อคูณอีก 16 ได้มาอีก 9 บาท ช็อตนี้คูณ22มาอีก 8 นะฮะ เออ ช็อตนี้ยังไงเงินรางวัลก้อนโต 33 บาทนะฮะท่านผู้ชม เออ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แต่อยากได้มากกว่านี้เออแก้วมาช็อตนี้คูณ 8 เข้าไป 18 บาทแล้วนะท่านผู้ชม แต่ไม่คอมโบต่อนะเออ เคกับแก้วคูณแปดเข้าไปมาอีกสามบาทเออมายิมยิมย่อยๆนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ยังได้แหละทุนเรามาน้อยเนาะค่อยๆ เก็บออมหอมลอมนิดกันไปนะฮะอ่าอ่ะเงินรางวัลรวมทั้งหมด59บาทนะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่า โอเคเอ้ายังมาต่อนะฮะ ยังมาต่อ เอ้ามันจะมีอีกแล้วเหรอ โอ้โหช็อตนี้ มันให้อีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม ฟรีสปินต่อเนื่องอีกสองรอบเลยนะฮะ ไปเลยครับ ดอกนี้ขอแบบ ขอแบบ ฟินๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ ไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะไปครับแก้วหนึ่งบาทคูณแปดได้แปดนะฮะ แล้วมีต่อไหมไม่มีแล้วนะ เหลืออีกเจ็ดหมื่นฟรีเท่านั้นนะ ท่านผู้ชม ไปครับตอนนี้เคคูณแปดได้ยิบย่อยมากนะครับหอมโหมีกคศอฝาให้นะแต่ได้มาสิบบาทนะท่านผู้ชมช็อตนี้แก้วแปดสองสิบหกนะฮะ เออ ดีดีดีครับ ดีดีดีดีจริงหรือวะเงินรางวัลรวมหมด25 บาทนะฮะ เออพักก่อน ขอขอขอไล่เบ็ดขึ้นไปอีกนะฮะท่านผู้ชม ขอไล่เบ็ดขึ้นไปอีกนะเอากี่บาทดีอะเอาห้าบาทบ้างห้าบาทดีกว่านะฮะ ขอสักสิบหม่นนะฮะท่านผู้ชมนะไปครับเออไหลมา ยังมีต่อนะฮะ แก้วสิบดอกนี้ ยังไงมีต่อคูณห้าเข้าไปแล้วนะฮะเอามีต่อนะฮะคูณแปดไปอีกสามสิบหกบาท แล้วยังมีไว้ลงมาเชื่อมต่ออีกตอนนี้49บาทเข้าไปเงินรางวัลก้อนโต 132บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเออโคตรเอาโคตรเอา ไปต่อเนื่องครับ ไปอย่างต่อเนื่อง หมดแล้วนี่ โอเค งั้นไปต่อสามทิปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ เออ ยังไงช็อตนี้ มาครับสิบเอ้าช็อตนี้ได้ยี่สิบเอ็ดบาทนะฮะ แล้วยังมีคิวลงมาอีกคูณห้าไปได้มาอีกสองบาทโอเคเจสิบ แก้วเท่าไหร่ไม้ช็อตนี้ โอ้โห เชื่อมสวยนะ ยังมีต่อนะคอมโบมาต่อนะคูณ18บาทเข้าไปแล้ว คูณอีก6วายลงมาเชื่อม คูณอีก8เป็น16บาทอ่ะยังไงต่อ ยังมีต่อนะฮะ เอาดะเอาครับ เอาครับช็อตนี้เอา 103 บาทนะฮะเงินรางวัลก้อนโต ไปครับ ไหลดีจัดนะท่านผู้ชมนะไหลดีจัดนะเคต่อเลยยังไงวายลงมาเชื่อมฝั่งนี้คูณอีกสิบห้าเก้าสิบบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะคูณไปอีกสิบได้มาอีกห้าบาทสิบมาต่อคูณสิบสองได้สิบสองเออเงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะท่านผู้ชมเฮ้ย โอ้โหช็อตนี้ ผมว่าแม่งไหลดีดีจัดแล้วตอนเนี้ยแม่งมาอย่างเดียวเลยนะ ตอนเนี้ยโอ้โหดูเอดูเอก็ดูอีกครับช็อตนี้เท่าไหร่เร้อยยี่สิบสี่บาทอีกแล้วนะท่านผู้ชมไปเบ็ดสิบบาทกันมั่งดีกว่านะไปยี่สิบดีกว่าขอเบ็ดยี่สิบหน่อยนะ ไปสิบทีเลยอ่า คูณหกเข้าไปแล้วมีวยลงมาอีกคูณอีกหกโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทท่านผู้ชมดูดิ แล้วยังมีต่อนะคูณอีกเก้าโอ้โหช็อตนี้โคตรมาเงินรางวัลไม่แก่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะฮะท่านผู้ชมนะไปครับ ไป เบสสามสิบบ้างเบสสามสิบบ้างนะครับท่านผู้ชมนะ ไปครับ ไปครับวายเฮ้ย ค้างเลยนะฮะท่านผู้ชมนะค้างเลยนะฮะดอกนี้ ค้างจริงนะฮะผมรีแม่งเลยดีกว่าค้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมนะเออค้างเฉยอะไปไปไปไปสิบทีนะท่านผู้ชมไปครับ ดอกนี้คุณสองเข้าไปสิบสองบาทมีแก้วลงมาเชื่อมต่ออีกได้สิบสามสิบเจ็ดเฮ้ยมันมันค้างบ่อยจังวะ โอ้ท่าไม่ดีนะท่านผู้ชมนะท่าไม่ดีแล้วนะท่านผู้ชม เออท่าไม่ดีละ ขอหนักกแม่งเลยดีกว่าช็อตเดียวแล้วไปกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะ เรามาดูซิว่ามันจะเป็นไง โอ้โหแต่หน้ากระดานช็อตนี้ร้อยหกสิบห้านะฮะ มีเจลงมาเชื่อมต่อแล้วก็คิวนะคูณอีกสี่เป็นหนึ่งร้อยบาทเคลงมาอีกคูณเจ็ดเข้าไปหนึ่งดอกนี้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท แล้ววายลงมาสามตัวช็อตนี้คูณอีกสิบสองร้อยบาท โอ้โหเอาเรื่องว่ะพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะฮะท่านผู้ชม โอ้โหวายลงมาสามนี้ก็สี่ร้อยยี่สิบดีครับ คิวมาอีกไหม คิวไม่มาแต่สิบมานะฮะ คูณไปอีก4นะ ได้200คิวแถวแรกมาไหมไม่มานะฮะแต่ว่าช็อตนี้อีก350เทลงมาคิวไม่มาให้ผมสักทีนะมงวนมันก็โกช็อตนี้1,025 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เอ้ย เอาเรื่องว่ะแล้วยังได้ลุ้นฟรีสปินอีกนะท่านผู้ชมนะ มาไหม ไม่มาแต่วายมาแล้วนะฮะ วายมาแล้วนะฮะ ยังไงช็อตนี้สแกตเตอร์ลงมาไหม สแกตเตอร์ลงมาไหมสแกตเตอร์ไม่ลงมานะฮะแต่ยังได้ลุ้นอีกตัวนะท่านผู้ชม ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ ไม่มานะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไร แต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเทอร์โบหน่อย เฮ้ยยังไงยังไงมาไหม มาไหม มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะเออมันมาแล้วนะฮะมันมาแล้วนะฮะไปครับข้าฟรีอย่างนี้จะมาให้ผมไหมโอ้โหค้างอีกแล้วท่านผู้ชม โอ้โห มันเป็นอะไรนะฮะ เป็นอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมนะ เอา้าตัดมาได้มาสองพันหนึ่งนะฮะโอ้โห แล้วมันยังค้างต่อเนื่องนะ อะไรครับเนี่ย โห เสียจังหวะหมดนะฮะท่านผู้ชมนะ เออเอา้า เอองันเด้งมาแล้วนะ เป็นเจ็ดพันสามเออ ค้างเก่งนะ ค้างเก่งนะ อีกสามหมุนนะ ช็อตนี้ยี่สิบบาทโอ้โห ท่านผู้ชมค้างอีกแล้วนะ แต่ว่าค้างเป็นดี ผมโอเคนะ ผมโอเคนะ เออ ายครับ อ่ะเงินรางวัลรวมทั้งหมด 2,700 บาทนะฮะท่านผู้ชม พอก่อนดีกว่าว่ะมันค้างบ่อยเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชม อ่ะยังไงขอตัวลาไปกันไปก่อนนะฮะท่านผู้ชม ฝากด้วยนะครับ ฝากคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอมาให้ด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวยังไงผมขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ